ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การใช้ประโยชน์แป้งฟราวมันสำปะหลังไร้กลูเตนในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตแป้งฟราวมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ใช้มันสำปะหลังพันธุ์ทั่วไปที่ราคาถูก จึงสามารถผลิตแป้งฟราวมันสำปะหลังที่มีคุณภาพสูง และมีปริมาณไซยาไนด์ต่ำได้ ภายใต้แบรนด์ทางการค้าซาว่า ปัจจุบัน นักวิจัยไทย สามารถผลิตแป้งฟาวมันสำปะหลัง ที่มีไซยาไนด์ต่ำได้แล้ว แถมยังพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้อีกด้วยค่ะ นักวิจัย สวทช ร่วมกับสถาบันผลิตผลเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนากระบวนการผลิตแป้งฟราวมันสำปะหลังที่มีไซยาไนด์ต่ำปราศจากกลูเตนปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีคุณค่าสารอาหาร สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ และทดแทนแป้งสาลีที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันทีมวิจัยของ สวทช ได้พัฒนากระบวนการผลิต และนำเครื่องจักรมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการผลิตแป้งฟราวมันสำปะหลังแบบสมัยใหม่ในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จ นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าของวั ตถุดิบมันสำปะหลัง ยังสามารถขยายตลาดไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปราศจากกลูเตนได้อีกด้วย วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช ร่วมกับสถาบันผลิตผลเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000